สวัสดีค่ะ ดิฉันอาจารย์ใจรัตจตุรพัทรพรยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่ 11 หัวข้อธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-business and e-commerce ค่ะ หัวข้อลำดับต่อไปของโมดูลที่ 11 คือหัวข้อที่ 4 ได้แก่เรื่อง social commerce เทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ค่ะ social commerce หรือ social selling technology หมายถึง เทคโนโลยีการค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดย Social Commerce ถูกเริ่มพูดถึงครั้งแรก โดย Yahoo ในปีคศ 2005 เมื่ออินเทอร์เน็ตก้าวเข้าสู่ยุคเว็บ 2.0 และถูกกล่าวถึงเรื่อยมาพร้อมทั้งความหมายที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตลอด แต่ หากเราจะสรุปความหมายของโซเชียลคอมเมิร์ซอย่างง่ายอาจกล่าวได้ว่าโซเชียลคอมเมิร์ซเป็นส่วนย่อยของอีคอมเมิร์ซซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อ หรือเทคโนโลยีสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดียโซเชียลเทคโนโลยีหรือสื่ออื่น ๆ ออนไลน์ ในการส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการมีส่วนร่วมกันของผู้ชมผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการซื้อขายสินค้า หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต อาทิ ความคิดเห็นของลูกค้า การให้คะแนนเรตติ้ง ให้ดาว ในเว็บไซต์ประเภท Product Reviews การสนทนาใน Facebook และ Twitter หรือ YouTube เป็นต้น เพื่อยกระดับประสบการณ์การเลือกชม และตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ให้สะดวก หรือรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ หรือความคิดเห็นของผู้ชม ผู้ใช้คนก่อนหน้า รวมถึงการรับรองจาก้อมเพื่อนคนที่เรารู้จักโซเชียลคอมเมอร์สหมายถึง การแสดงหรือเสนอข้อมูลหรือเนื้อหาที่ผู้ชมผู้ใช้ แสดงออกถึงประสบการณ์ ความคิด แนะนำ บอกต่อรับรองสินค้าหรือบริการในสังคมออนไลน์ เราจะเรียกมันว่า user generated content หรือเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้บริโภค ผู้ชม ผู้ใช้ ซึ่งแตกต่างจาก producer or site content ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ถูกสร้างโดยเจ้าของสินค้าหรือบริการ หรือสร้างโดยเว็บไซต์ ซึ่ง user generated content มักมีน้ำหนักมาก ในการจูงใจให้เชื่อถือ เพราะว่าเป็นเรื่องของผู้บริโภคสร้างเนื้อหาเพื่อให้ผู้บริโภคด้วยกันเอง yelp.com เป็นเว็บไซต์ เกี่ยวกับอาหารการกิน ซึ่งนักดื่ม นักชิม ต่างนิยมแสดงประสบการณ์ดื่มกิน และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหาร และเมนูเด็ด ตามประสบการณ์จริงของคนเหล่านั้นทำให้ผู้อื่นต้องการชิมตาม และเชื่อถือในข้อมูลที่รับชม จากเว็บไซต์ yelp.com มากกว่าการดูหรือฟังโฆษณาจากสื่อดั้งเดิม ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร Facebook เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีผู้บริโภคจำนวนมาก นิยมเข้าไปดูข้อมูล สินค้าบริการใหม่ หรือข้อเสนอที่น่าสนใจในแฟนเพจ ของกิจการและแบรนด์ต่าง ๆ ซึ่งผู้คุยกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ ตอบคำถามอยู่ในแฟนเพจนั้น ซึ่งผู้บริโภคมีความรู้สึกว่าใช้งานง่ายกว่า ผูกพันกับกิจการหรือแบรนด์ มากกว่าที่จะเข้าไปรับรู้ข้อมูลจากเว็บไซต์ ซึ่งมีความเป็นทางการของกิจการและแบรนด์สูงกว่า y o p c o t h p r i z a c o m w e l o v e s h o p p i n g c o m หรือตลาด .com ล้วนเป็นตัวอย่างของเว็บไซต์ที่ให้บริการเปรียบเทียบราคา ซึ่งผู้บริโภคชาวไทยนิยมเข้าไปเยี่ยมชม เพื่อสำรวจและเทียบราคาตลาดของสินค้าต่างๆ จากหลายเว็บไซต์ก่อนตัดสินใจซื้อ รวมถึงช่วยในการตั้งราคาของเว็บไซต์อื่น ที่นำเสนอสินค้าในลักษณะเดียวกันอีกด้วย wherein.th หรือห้อง ก้นครัวของพันทิพย์ หรือห้อง Blue Planet ของพันทิปล้วนเป็นเว็บไซต์และเว็บบอร์ดที่เปิดให้กลุ่มคนที่รักการกินการเที่ยว ได้เข้าไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนะนำร้านอาหารหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ตัวเองชอบ หรือไม่ชอบ มาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อให้คนที่กำลังมองหา แหล่งกินหรือวางแผนท่องเที่ยว ได้เข้ามาเก็บข้อมูลเว็บ Presence หรือ การปรากฏตัวบนอินเทอร์เน็ต ในระบบ อินเทอร์เน็ต ยุคโซเชียลอินเทอร์เน็ตเป็นเสมือนสังคมออนไลน์ที่เชื่อมโยงบุคคลถึงกันทั่วโลก มีพื้นที่สำหรับบุคคลและองค์กร สามารถแสดงตัวตนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ หลากหลายรูปแบบและลักษณะ กิจการที่แสดงตัวและนำเสนอสินค้าและบริการ เฉพาะในเว็บไซต์อาจไม่เพียงพอ เพราะอาจไม่ถูกพบเห็น หากกิจการแสดงตัว ผ่านพื้นที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ อาทิ Facebook Instagram Twitter รีวิวเว็บไซต์เว็บบอร์ดก็จะช่วยให้กิจการ สามารถเข้าถึงผู้ชมและลูกค้าได้ดีกว่า สามารถนำพาผู้ชมหรือลูกค้าไปยังเว็บไซต์ของกิจการ เพื่อการซื้อและบริการต่อไปได้ด้วย Elements of Social Commerce หรือองค์ประกอบของการค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งกิจการสามารถประยุกต์ใช้องค์ประกอบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น reciprocity community social proof authority linking scarcity เป็นต้น เพื่อใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ การตลาด และการขายได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ reciprocity หมายถึงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กัน โดยกิจการหรือเว็บไซต์ กำหนดเงื่อนไขทางราคาแจกสินค้าตัวอย่าง แถมสินค้า ให้บริการฟรี แก่ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งย่อมรู้สึกว่าจะต้องตอบแทนคืน อาจเป็นการซื้อครั้งต่อไป หรือแนะนำบอกต่อแก่พ้องเพื่อน ซึ่งเป็นการช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้แก่เว็บไซต์อีกทางหนึ่งเช่นกัน ตัวอย่างจาก dealnews.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่เสื้อผ้าคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ในบ้านและในสวนด้วยข้อเสนอและเงื่อนไขที่พิเศษในแต่ละสินค้า ในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ทั้ง ดิวพิเศษประจำวัน หรือดิวพิเศษที่สุดของวันนี้ ซึ่งดึงดูดใจให้ผู้ชมต้องติดตาม และแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อรับสิทธิ์ ทั้งส่วนลดของแถมซื้อ 1 แถม1ซื้อคู่ราคาพิเศษ แต้มสะสม คูปอง ค่าจัดส่งฟรี หรือซื้อถึงยอดหนึ่งได้รับค่าจัดส่งฟรี และสั่งซื้อภายในเวลาที่กำหนดเป็นต้น Community หมายถึง เมื่อบุคคลพบว่าคนอื่นหรือกลุ่มคนที่ยึดถือในคุณค่าเดียวกัน มีความชอบเหมือนกัน มีความคิดเห็นตรงกัน มีประสบการณ์คล้ายกัน บุคคลย่อมรู้สึกอยากเป็นเพื่อนกัน เมื่อนั้นก็จะเกิดเป็นสังคมย่อยๆ ของคนที่ต้องการจะสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เมื่อรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันหรือว่ามีกลุ่มสังคมแล้ว บุคคลย่อมมีแนวโน้มจะคิดเห็นคล้อย ตามเสียงของกลุ่มเพื่อน หากมีสมาชิกคนหนึ่งแนะนำหรือบอกต่อสินค้าบริการใหม่ ก็มักเป็นที่ยอมรับโดยง่าย ระหว่างสมาชิกกลุ่มด้วยกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับกิจการหรือเว็บไซต์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ชมผู้ใช้ หรือสมาชิกสังคมออนไลน์เหล่านี้ ในลักษณะของเพื่อนร่วมกลุ่มตัวอย่างจากเว็บไซต์ fitocrazy.com เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Times ให้เป็น 1 ใน50 best best เว็บไซต์ประจำปี 2014 ภายใต้คำจำกัดความบริการของเว็บไซต์ว่า เป็นเครือข่ายสังคมสุขภาพและฟิตเนสฟิโตเครซี่เปลี่ยนการออกกำลังกายที่แสนเหน็ดเหนื่อย และออกจะน่าเบื่อให้เป็นเกม ทั้งแบบแข่งขันกับตัวเอง และแข่งขันกับสมาชิกคนอื่นในสังคมฟิโตเครซี่ยังสามารถออกแบบเว็บไซต์ให้เกิดการไต่ระดับความสามารถในการออกกำลังกายขึ้นไปเรื่อยๆ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้กับตนเอง และกับเพื่อนร่วมเป้าหมายเดียวกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการออกกำลังกาย และได้รับสุขภาพที่ดีฟิโตเครซี่ไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกในการออกกำลังกายเท่านั้น แต่ยังให้บริการเป็นโค้ชออนไลน์เพื่อให้ความรู้การออกกำลังกาย โภชนาการที่สำคัญ และยังสร้างแรงกระตุ้นแก่บุคคลและทีม ในการออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Social Proof Social Proof หมายถึง การที่ได้รับเสียงตอบรับที่เป็นบวก กิจการและเว็บไซต์ต้องการการพิสูจน์และการยอมรับจากสมาชิกกลุ่มสังคมออนไลน์ผ่านสัญญลักษณ์เช่น Like Share t w e e t G+ หรือ Rating แม้แต่จำนวนแฟน follower subscriber รวมถึง reviews และ recommendation จากผู้ใช้ก่อนหน้า ก็ล้วนเป็นสัญญลักษณ์ ที่ผ่านการพิสูจน์และยอมรับจากสมาชิกสังคมออนไลน์แล้ว ซึ่งจะมีอิทธิพลจูงใจสูงมาก แก่สมาชิกคนอื่นในสังคมออนไลน์นั้นๆ ให้เปิดใจยอมรับ หรือทดลองใช้สินค้า และบริการนั้นโดยง่าย ตัวอย่างสัญลักษณ์ หรือการรีวิวที่แสดงความชื่นชอบในสินค้าหรือบริการ แสดงในภาพหน้าจอนะคะ ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงโซเชียลพรูฟในลักษณะหลากหลายแบบ ได้แก่ ตัวอักษร F หรือ Like ที่เป็นมือชูนิ้วโป้ง เป็นสัญลักษณ์สำหรับ Facebook นกบินเป็นสัญลักษณ์สำหรับ Twitter ตัวอักษร G+ เป็นสัญลักษณ์สำหรับ Google ตัวอักษร P ที่คล้ายเข็มหมุดเป็นสัญลักษณ์สำหรับ Pinterest ข้อความ in เป็นสัญลักษณ์สำหรับ LinkedIn เป็นต้น ตามด้วยตัวเลขซึ่งระบุจำนวนของการบอกต่อ แชร์ ชอบของผู้ใช้ ขณะที่ในการรีวิวสินค้านิยมใช้สัญลักษณ์ดาว เพื่อแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้ หรือผู้ซื้อก่อนหน้านี้แทน